ต่อจากนี้ไปผู้เรียนทุกท่านจะได้รับชมวิดิทัศน์กะตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์ที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางการจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นอย่างได้ผล และก็สามารถกลับมาใช้ชีวิต ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ แต่หลังจากสร้างสวนแล้วมาอายุย่างเข้า 70สวนเสร็จแล้วเกือบเสร็จยังอีกนิดหน่อย เพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจ รู้สึกว่ามีเจ็บในอก มาตั้งแต่อายุประมาณ 40 กว่าปีเจ็บในอกข้างซ้ายนะครับ แต่เจ็บแป๊บๆแล้วก็หาย ในใจคิดว่า เป็นกระดูกเออเป็นปอดทับกระดูกอะไรแบบนี้ ไม่คิดว่าเป็นโรคหัวใจ ก็ปล่อยไปตามเรื่อง จนมาอายุ 70 รู้สึกว่าเหนื่อย เมื่อไปสวนไปทำสวนนี่เหนื่อยมาก ไปตำดาไปสวนเนี่ยไปเช้ารับจอบนี่เหนื่อยมากแล้ว แต่ลงทำ ลงถากหญ้าถางป่าจนหายเหนื่อย ก็คิดว่าไม่เป็นไร แล้วเสร็จมาสร้างสวนปาล์มตอนสร้างสวนปาล์มนี้พอไปสวนปาล์มเอาของมันไปทานที่ที่สวนพอสร้างก็รู้สึกว่าวิกฤต เจ็บมากแน่นหน้าอก เยอะต้องกลับบ้านไปหาหมอ หลังจากนั้นก็จะเจ็บเรื่อยมา จากเจอภาวะตรงนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้าง มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยแน่นอนแล้ว รู้สึกว่าตัวเองน่าจะไม่อยู่แล้ว ก็สั่งเสียกันเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ไปทำไปทำทำทำทำบอลลูนนะครับ หมอสั่งทำบอลลูนหลังจากทำบอลลูนแล้วก็สบายดี ได้ไปเที่ยวไปเตรตามปกติ ไม่ค่อยมีปัญหา คนเราเมื่อเจอวิกฤตเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าต้องทำใจในขณะที่ปวดเนี่ยต้องทำใจปลงให้ได้ ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธ ก็ต้องยึดปรัชญาของชาวพุทธ สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งในและนอกจักรวาลยึดหลักนะครับ ไม่มีสัตตะ ไม่เป็นสัตตะ เป็นเพียงภาวะ ที่มีการเกิดดับเลื่อนไหลไป เป็นสังคตธรรมที่เลื่อนไหลกันไปนะครับ เป็นสภาวะธรรมที่มีการเกิดดับอยู่ทุกชั่วขณะ ถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะครับ ก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยปกติ เพราะไม่มีใครจะอยู่สั่งลูกสั่งแฟนว่าให้ใครจัดการงานศพได้นะครับ สมัยนั้น ทีนี้ปัจจุบันนะครับ มาปัจจุบันก็รู้สึกว่าไม่มีเจ็บอีกต่อไปแล้ว ไม่มีเจ็บแข็งแรงดี แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียลงมาก เนื่องจากอายุเยอะตอนนี้เตรียมตัวเองยังไงบ้างดูแลตัวเองยังไงบ้างตอนนี้นะครับก็ตื่นเช้าก็พยายามเดินออกเดินเล็กน้อย ถ้าจะตักทำ ทำปลูกผักอะไรบ้างนะครับแกว่งแขนแกว่งอะไรเสร็จแล้วดื่มน้ำ ดื่มน้ำเป็นประจำทุกวันอย่างน้อย สองแก้วเช้าถึงนะครับ เพื่อให้ร่างกายที่ต้องการน้ำเป็นปกให้อยู่เป็นปกติ วิกฤตการณ์ที่ป้าได้รับก็ไม่มีมากมีครั้งหนึ่งที่ประมาณ3-4ปี ลูกชายของ ป้าเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากเลยเล่นพุทเล่นตะกร้อของจังหวัดจะได้จะเห็นว่าได้ถ้วยเยอะแยะอยู่ค่ะ แล้วตอนลูกชายคนนี้คือนายหาริศค่ะ วิชัยดิตค่ะ เขาก็ซ้อมที่สนามกีฬา แต่ลูกไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเลยค่ะ ตอนกลับมาเนี่ยถูก รถชนค่ะเสียชีวิต ซึ่งแต่ไม่ป้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ แต่หลังจากนั้นป้าก็ปรงตกว่าชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีตาย ไม่ตายวันนี้ก็ตายวันพรุ่งนี้ตายเมื่อไรก็เราไม่รู้ แล้วก็เขาก็ไปดีของเขาแล้วสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องคอยพัฒนาต้องคอยช่วยเหลือตัวเอง ยังมีความทุกข์อยู่เขาเป็นความสุข ป้าก็เลยตัดได้ก็ ปล่อยวางแล้วก็ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานไป เที่ยวกับเพื่อนฝูงในสิ่งที่ดี ๆ นะคะ แล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขขึ้นพอหลังจากเกษียณแล้ว อยู่ได้สักสี่เดือนก็ต้องกินยา ตอนนี้ก็กินเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วหกปีแล้วเป็นความดันสูงค่ะ เป็นความดันสูง รู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกบิงเวียนศีรษะมากนะ แต่ก็ใช้ยาประจำแล้วก็ถ้าไปไหนไม่รอดก็ไปพักบ้านพี่ชายนะ มีหลานนี่แหละ เป็นที่รักที่สบายใจคือมีอะไรก็ได้ปรึกษาหาหรือน้องก็ไม่ทอดทิ้งให้คำปฏิญาณไว้เลยว่าไม่ทิ้งอาเด็ดขาด อันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นใจเนาะมีคนคอยดูแลเรานะครับ หลังจากที่รับรู้จากคุณหมอว่าภาวะสุขภาพที่เราต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เป็นโรคที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยนะครับมันคุณอาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตัวเองไงบ้างครับ ก็ตอนเช้าจะตื่นเช้าหน่อยนะคะประมาณสี่โมงเช้าแล้วก็ออกกำลังกายเที่ยวเดินตามหน้าบ้านบางทีก็เดินไปหาเพื่อนนั่งคุยกัน เพื่อสนุกสนานมารวมกลุ่มกันไม่กี่คนหรอกค่ะมีแค่สองสามคนก็สบายใจแล้วอบอุ่นใจแล้วนะคะ คือค่ะ ใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่เครียดอะไรนะคะ มีเคล็ดลับการสร้างสติยังไงบ้างครับ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ไม่ตื่นตระหนกกับโลกที่เราเป็นอยู่ แล้วก็เราผ่านภาวะวิกฤตตรงนั้นมาได้ ส่วนมากก็ปรึกษานะคะปรึกษาผู้ที่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆนี่ค่ะต่างไอ้โรคความดันอะไรแบบเนี้ยเขาก็แนะนำกินโน่นกินนี่กินอันนั้นมันก็ไม่ค่อยกล้ากินค่ะ ส่วนมากก็ต้องเอาตามใจให้คุณหมอดีกว่า วางใจไว้ที่คุณหมอนะคะ ค่ะครับ ก็คือเราดูแลตามที่แพทย์แผนปัจจุบันได้แนะนำแล้วก็รวมไปถึงการ จะใช้วิธีการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจใช่ไหมครับเรื่องของการดูแลใช้สัตว์เลี้ยงนะครับมาทำให้เราจิตใจเราสงบขึ้นแล้วก็ดูบ่งบอกถึงความเมตตาเพื่อแผ่เอื้ออารี ให้กับสัตว์ด้วยนะครับ แล้วช่วงนี้คุณอามองว่าสุขภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ปัจจุบัน ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะนะนานๆปีนี้ทั้งปีรู้สึกว่าไม่ต้องไปหาหมอดี เอาคุณอา มีเคล็ดลับหรือว่ามีจะทิ้งท้ายหรือฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงวัยสูงอายุตรงนี้ ของเราอย่างไรบ้างเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบคุณอาครับ ค่ะ ก็ตื่นเช้าๆนะคะ อย่านอนสายอันนี้นะ สิ่งสำคัญ พอจะได้ออกกำลังกายบ้าง แล้วก็ไปหาเพื่อนฝูงมานั่งคุย เล่านวนเล่านี่กันสนุกสนานพอประมาณนะคะแล้วก็มาถึงก็ ที่บ้านก็มีหลานๆ ก็นั่งรอทานข้าวกันอะไรกันนะคะอาบน้ำอาบท่าทานข้าวแล้วก็พักผ่อน